สวัสดีค่ะ ในลำดับต่อไปจะเป็นการกระจายคำกริยา avoir เป็นการปัจจุบัน j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils อีกรอบหนึ่งค่ะ j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont รียนลองฟังการออกเสียงกริยา être ที่กระจายเป็นบุรุษที่สามพหูพจน์เพื่อเปรียบเทียบกับการออกเสียงกริยา avoir กลุ่มบุรุษที่สามพหูพจน์เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีความแตกต่างกันตรงที่กริยาเป็นอยู่คือ ในภาษาฝรั่งเศส จะกระจายเป็น son ในขณะที่กริยา avoir จะผันรูปเป็นคือสะกดทีละตัวว่า o and เตผู้เรียนต้องฟังให้ดีนะคะ เพราะความต่างกันจะอยู่ตรงที่กริยา être ที่กระจายกับประธานบุรุษที่สามพหูพจน์ จะอยู่ตรงที่ต้องออกเสียงแอสในขณะที่ avoir ที่กระจายกับประธานบุรุษที่สามพหูพจน์ จะอยู่ตรงที่ต้องออกเสียงแซดลองฟังดูเลยค่ะ ils sont ils ont elles sont elles ont ผู้เรียนคงจะแยกแยะได้แล้วนะคะว่า ils sont ซึ่งแปลว่าพวกเขาเป็นหรือพวกเขาอยู่นั้น ต่างจากการออกเสียงคำกริยา ils ont ซึ่งแปลว่าพวกเขามีนั้นอย่างไร การฟังเสียงและการออกเสียงรูปกริยา avoir ที่จะก่อให้เกิดความสับสนอีกประเด็นหนึ่งก็คือการออกเสียงประธาน nous และ vous ซึ่งจะมีการพ้องเสียงใกล้เคียงกับการกระจายคำกริยา savoir ซึ่งแปลว่ารู้ ลองดูนะคะ เสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้เสียงแรกคือ nous avons แปลว่าพวกเรามี เสียงต่อมาคือ nous savons ซึ่งแปลว่าพวกเรารู้ อีกตัวอย่างหนึ่งคือประธาน vous เสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้เสียงแรกคือ vous avez แปลว่าคุณหรือพวกคุณมี เสียงต่อมาคือ vous savez แปลว่าคุณหรือพวกคุณรู้ ปัญหาการออกเสียงแอดแลกแซดนี้มีหลักการจำง่ายๆว่าเมื่อใดก็ตามที่อักษรแอสมีสระนำหน้าและมีสระตามหลัง เสียงแอสจะเปลี่ยนเป็นเสียงแซดโดยทันที เรามาทดสอบการแยกแยะกริยา avoir กับกริยา être อย่างง่ายๆกันนะคะ ดิฉันจะออกเสียงประโยคต่อไปนี้สองครั้ง และให้เวลาผู้เรียนคิด 5 วินาที และตอบในใจหรือเขียนคำตอบลงบนกระดาษก็ได้ เริ่มเลยนะคะ Ils sont Ils sont หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า คำตอบก็คือประโยค ils sont ซึ่งแปลว่าพวกเขาเป็นค่ะ ลองดูอีกข้อหนึ่งนะคะ จะเป็นการออกเสียงเพื่อแยกแยะว่าเป็นเสียงกริยา avoir หรือกริยา savoir ดิฉันจะออกเสียงประโยคต่อไปนี้สองครั้ง และให้เวลาผู้เรียนคิดห้าวินาที และตอบในใจหรือเขียนคำตอบลงบนกระดาษก็ได้ เริ่มเลยนะคะ nous avons nous avons หนึ่งสอง สาม สี่ ห้าคำตอบก็คือประโยค nous avons ซึ่งแปลว่าพวกเรามีค่ะ อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ